ร้อยกว่าหมุนมันไม่เข้าฟรีเกมอ่ะ โอ้โห อะไรวะหน้า โอ้โหเคมาเข้าฟรีเกมไหมไม่เข้าอยู่ดีวะ เอาเข้าฟรีเกมเฮ้ย คลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะจ๊ะ ก็กราบสวัสดีสายปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับเฮียต่ออีก เช่นเคยนะในเกมค็อกเทลไนในค่าย PG นะ โอ้โหอีหนูวันนี้เฮียทุนมาห้าหมื่นนะเฮียจะมาเล่นเบ็ดตันเกมนี้นะมีคนขอเฮียมาจัดนะอ่ะ ไปที่เบ็ด 400นะ หมุนไปเลย 50 หมุนนะ ไปยี่ขออนุญาตเปิดเทอร์โบไปเลยนะอ่ะมาสู้ดูนะ ว่ามันจะเป็นยังไงนะ เกมนี้นะค็อกเทลไนท์ยี่เคยมาจัดรอบนั้นก็แตกไปเยอะเหมือนกันนะ ไป เบ็ดตันตันกับเกมนี้นะ เบ็ดตันตันกับเกมมันมันนะอ่ะ บวกมา โอ้โห เต็มกันดานดอกนี้ ค็อกเทลไนท์เขาแตกดีนะสิบมา อย่างเอาบวกมาอีกสี่พันหนึ่งอะโอ้โหแก้วเล่าโอ้แตกทุกดอกเลยวะ่ะ เอาเรื่องนะเกมนี้นะ ลองดูนะ ลองมาเล่นลองมาจัดดูนะไปชมไม่ได้เลยเอง ชมไม่ได้เลย ชมแล้วเหลืองันที เอ้ย นิ่งนิ่ง นิ่ง นิ่งโอ้โห ทุน ทุน เอาไม่แตกเลยวะ โอ้โห ก็จะมาโอ้โหมันโคตรกิน บอกเลยปะอีกห้าสิบหมุน อีหนูชงเล่าให้เฮียหน่อย โอ้โห ไม่ชงมาให้เฮียเลยโอ้โห จะหมดเอานะ ทุนห้าหมื่นไป เอาแก้วเรามาสิบมาต่อไปอีหนู อีหนู อีหนูกินเบา ๆ นะ บอกเลย อย่ากินเยอะนะ โอ้โหจ่าย คายมาให้เฮียบ้างก็ได้นะไปะเหลืออีกยี่หกหมุนอาเอจ่ายมาอ้าวมีแก้วมา แก้วเขียวนะ ตัวแพงนะอาเอเต็มกระดานนะ ดอกนี้หกร้อยสี่สิบโอ้ยวายเชื่อมสิบดอกนี้ คูณ2ไป1920ว่ะ เอาว่ะ เอาว่ะ กลับมาแดนบวกว่ะ แดนบวกที่ไหนล่ะ ทุน50,000โอ้โห10มาปะอืม เอมาเต็มกระดานนะดอกนี้ 640ปะไปอีก 50 หมุน ไป หาฟรีเกมดีกว่าหาฟรีเกม ฟรีเกมเข้าหน่อยได้ไหม อยากดูฟรีเกมจัง โอ้โหอีหนูกินเบาๆก็ได้ จะหมดนะ ถ้าสมมติไม่เข้าเลยอะเบ็ดตันมันจะหมดเอานะปะอืมแก้วจ่ายมาแก้วยังจ่ายแก้วแก้วเหล้านะ โอ้เอแถวหนึ่งไม่มานะ ไม่งั้นเราจะมีวายสองแถวเลยนะปะอ่ะสิบปะอืม ปับโอ้โห ดอกละสี่ร้อยดอกละสี่ร้อยช้ำนะ เนี่ย โอ้โห ไม่จ่ายเลยช้ำนะเนี่ยโอ้ย บินไปแล้วหมื่นฟ้าโอ้โหยังเป็นคนใช้ใช้ตังเก่งนะ โอ้โหสิบจ่ายมา อีกสามหมุน ไปอีกห้าสิบปะโอ้โห อีหนูอกินเฮียไม่พักเลยอะ โอ้โหปะแก้วเราจ่ายมาสามสิบหกหมุน เอ้ยอีหนูจ่ายเฮียหน่อย ลงมาตัวแพงๆให้เฮียหน่อยก็ได้นะ โอ้โหหลุดสองหมื่นไปแล้วนะตอนนี้ โอ้โหยังคายมาสี่พันแปดคายมานิดหน่อยนะ เอ้า มาวะไป อืมสิบมาปะโอ้ยกินยาว เลยวะ่ะโหไปเอา ไปอีก อยากกิน ใช่ไหมอยาก กินใช่ไหมปะคอแห้งว่ะคอแห้ง บอกเลยว่าคอแห้ง อืม จ่ายอย่างนี้ไม่แห้งได้ไง โอ้โหแห้งทั้งคอแห้งทั้งกระเป๋าอะดอกเนี้ยโอ้โหมันไม่จ่ายเลยอะหลุดสามหมื่นไปแล้วโอ้โหห้าสิบหมุนปะโอ้ฟีเกมร้อยกว่าหมุนแล้วยังไม่เข้าเลยอะโอ้โหเกมเกลือจัด เกิด จัดจัด โอ้โห อีหนู อีหนู อีหนูไม่จ่ายเฮียเลยนะ อ่ะ มีจ่ายมา โอ้ นิดหน่อยนะ ไม่เยอะนะ โอ้โห อะไร วะนะอีหนูเอ้ย นี่จะ หมดตูดเอานะ อย่างเงี้ย เล่นไม่ คาย เลยอะกินไม่คาย เลยอะโอ้โห โอ้โห เอใจมาอืีกเก้าหมุนนะ เอาคิว โอ้ยเอจ่ายมา เอาเอเคจ่ายมา ยังมาต่อ นี่ไม่ใช่ เอ นะ น่าน่าจะเป็นเจ หรือ เปล่า เจ น่าจะ เจ นะ ไปไปเหลือหมื่นสอง ฮียนี่กัดฟันเลยนะโอ้ยมันกินเฮียยับเลยฟรีเกมก็ไม่เข้าร้อยกว่าหมุนน่ะโอ้โหร้อยกว่าหมุนมันไม่เข้าฟรีเกมอ่ะโอ้โหอะไรวะหน้าโอ้โหเคมาเข้าฟรีเกมไหมไม่เข้าอยู่ดีวะเอาเข้าฟรีเกมเฮ้ยสะใจว่ะ ดูกันว่ามันจะจ่ายเฮียเท่าไหร่ โอ้โห โคตรสะใจอ่ะ โอ้โหเต็มกระดานดอกนี้ คูณแปดไปหมื่นสี่หมื่นหกโอ้ดอกแรกโอ้โหดอกแรกดอกฟื้นสี่หมื่นแปดโอ้โหกูเลิกเลย กูเลิกเลย แม่ง กูเลิกเที่ยวเลยบอกเลยกูไปบอกเลยกูไป จ่ายมาอย่างนี้กูไปแล้ว โอ้โห อึดอัดนะ เอาจริงๆอะอึดอัดนะ โอ้โห ฟรีในฟรีหรือเปล่า ขออีกตัว ไม่มาว่ะโอ้โห อีกสามหมุนวาย เชื่อม อีกหนึ่งหมุน โอ้โห เอจ่ายมา เอจ่ายมา ไป โอ้โห ก็ โอเคนะ ถือว่า คลาย คลายกลับมานะ โอ้โหเอายังมาต่อโอ้โหดองนี้สี่หมื่นโอเคมาต่อหูดอกนี้ เบิร์ดคำสีว้าวโอ้โหแสนเก้ากูพอดีวะ โอ้โห วันนี้เฮียทุนมาห้าหมื่นนะโอ้โห จะน็อกจะน็อกอยู่นะโอ้โหบวกมาสองแสนห้าไปดีกว่านะโอ้โห แตกดีนะค็อกเทลไหนนะแนะนำนะลองมาเล่นดูนะลองมาตามดูนะโอ้โห แตกมาได้ไงวะ เกือบไม่รอด ยังไงใครชอบเกมไหนหรืออยากให้เฮียเล่นเกม อะไร คอมเมนต์มาข้างใต้เดี๋ยวเฮีย จะมาจัดให้นะโซวนนีเฮีย บอกมาแล้ว ฝาก กด ไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้เฮียเพื่อเป็นกำลังใจเฮียทำคลิปอย่างนี้ ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี ครับ โอ้โหไป เที่ยวอีหนูกันอย่างนี้